อาร์ติสยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมเองปื๊ดอาร์ติสชาแนลก่อนจะมาโชว์งานศิลปะ เป็นการขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านที่ให้ให้ความสนใจช่องของผมนะครับเปิดอาร์ติสชาแนลมีของเล็กๆน้อยๆเป็นการจับรางวัลแล้วกันนะครับร่วมสนุก โดยการให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับแชร์แชร์คลิปวิดีโอนี้นะครับเฉพาะคลิปนี้นะครับ แชร์ แล้วก็แชร์ไปในหน้าเฟซของท่านคือตั้งแล้วก็ตั้งเป็นสาธารณะเท่านั้นนะครับ แล้วก็จะจับผู้โชคดีตอนตอนที่ช่อง YouTube ของผมขึ้น 5,000ผู้ติดตาม 5,000ซับสไครต์นะครับ ตอนนี้อยู่ 4,000 กว่าแล้วก็ถ้า 5,000 เมื่อไหร่ ก็จับรางวัลเมื่อนั้นเลยครับ ของที่จะแจกนะครับ เป็นคือ ไอ้นี่ไม้เซลฟี่ครับ เล็กๆน้อยๆครับไม่มีอะไร แชร์ไปเยอะๆนะครับแชร์แล้วกดติดตามกดซับสไครต์ไปด้วยครับ หลังจากเพื่อนๆแชร์แล้วนะครับก็ให้มาคอมเมนต์ในข้างล่างนี่ครับคอมเมนต์ในวิดีโอ YouTube เนี่ยครับคอมเมนต์ว่าได้แชร์แล้ว แล้วก็ใส่ลิงก์ Facebook ของท่านไว้ เพื่อที่ว่าผมจะได้ไปตรวจเช็คว่าแชร์จริงหรือเปล่า แชร์เป็นสาธารณะจริงหรือเปล่านี่ครับไม่มีอะไรครับไม้เซลฟี่กดแชร์ถ่ายรูปแชร์ Oh no ังไงก็เป็นการขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่ให้ความสนใจช่องของผม แล้วก็ผมผมมีอีกแผนหนึ่งคือเป็นแผนชื่อของผมเองที่ขึ้นตามข้างล่างนี้นะครับ นี่เลยคนพรอาร์ติสไทยเป็นเพจใน Facebook ก็ยังไงก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกดถูกใจกันเยอะๆนะครับ เป็นเพจที่เป็นโชว์ผลงานของผมเองครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับตัวผม แล้วก็ใครหาไม่เจอก็พิมพ์เข้าไปในช่องช่องเซิร์ชบน Facebook ครับ ควรพรอาร์ติสผมขึ้นไปแล้วเหมือนกัน ควรพรอาร์ติสไทย K U A N P O R N A R T I S T T S A I ควรพรอาร์ติสไทย ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านเลยครับที่ให้ความสนใจ ติดตาม กดติดตามกด subscribe กดใจ แล้วก็แชร์กันเยอะๆนะครับ ขอบคุณครับเปิดอาร์ติสสวัสดีครับเปิดอาร์ติสนะครับ วันนี้เข้ากรุงเทพไปซื้อของ เดี๋ยวไปเลยดีกว่าตอนนี้ก็ถึงถึงหน้าพ่อช่างแล้วนะครับ คือมาร้านมาร้านสมใจ มาหาไอตัวตัวแลกเกอร์ เครือพิเศษยี่ห้อวินเซอร์เขาไปเคลือบสี สีสีน้ำเดี๋ยวลองเดินหาดูก่อน แรกเมื่อกี้เดินเข้าไปแล้วร้านร้านหนึ่งแต่เขาบอกว่า มันไม่มีแบบสีที่ไอตัววินเดอร์ที่เคลือบสีน้ำมันไม่มีแบบสีอะไรอ่ะมันมันไม่มีแบบด้านมีแต่แบบเงาเันนี้คือผมไม่แน่ใจ ผมอยากอยากได้แบบด้าน เดี๋ยวจะลองดูไอสาขาอื่นดูก่อนผมไม่แน่ใจลองเข้าเข้าสาขาที่อะไร ครับตอนนี้ได้ได้มาแล้ว สีน้ำไปไปเคลือบสีน้ำที่ห้อวิเซอร์มันไม่ใช่แบบด้านนะร้านร้านเขาบอกว่าแบบด้านมันไม่เคยมีอยู่แล้วไอตัวไอตัวสีไอตัวตัวเคลือบด้านสีของเรายังไงก็กลับบ้านแล้วเดี๋ยวไปลองดูเลยดีกว่าแล้วก็น่าใช้ได้หรือว่าของมันดี บอกว่าห้าร้อยกว่าบาท เดี๋ยวไปลองใช้ที่บ้าน เดี๋ยวกลับบ้านก่อน นี่ก็มาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวผมจะลองแคสพ่นลงกระดาษก่อน คือ ไม่แน่ใจะผมลองลงกระดาษดูไม่เคยใช้เหมือนกันว่าผลมันจะเป็นยังไงแต่ยังไม่ไม่ลองจริง เปิดฟ้ามาก็มีหัวหลุดออกมาเลยหลุดหรือว่าเขาตั้งใจทำเขาตั้งใจไม่ใส่มาตั้งแต่แรกเราก็ไม่รู้เราใส่ ิ่นไม่เหมือนเลเตอร์ทั่วไปกลิ่นคือไม่ใช่กลิ่นทินเนอร์โอ้คุณพุกบแห้งปั๊บแห้งเร็วมากนะไม่เหมือนเลเตอร์เกอรอจะต้องทิ้งแล้วเลเตอร์ทั่วไปจะต้องทิ้งช่วงทิ้งเวลาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้มันแห้งลองลองทำอีกครั้งหนึ่งทีเดียวพอเดี๋ยวหมด เปลือง ก็คล้ายๆแหละวัตถุคล้ายคล้ายกาวยูกูแล้วติดนี่กลิ่นกาวยูกูกาวหลอดคล้ายกันคนกูแพงปั๊บก็ต้องลองเดี๋ยวคงต้องลองกับงานจริงแล้วผมดูตามเนี่ย มันก็ไม่เงามากมันแทบจะไม่มีความเงาเลย เดี๋ยวรอกับงานจริงเลยดีกว่าตัวใครตมานนะคิดว่าคงไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้ามีปัญหาใครก็ปองนี่มันคงไม่ราคาแพงงห้าร้อยกว่าบาทไปลองดีกว่าเดี๋ยวเอางานออกมาครับยกงานออกมาข้างนอกแล้ว เดี๋ยวมาลองพ่นเลยดีกว่าจะได้หรือจะเจ๊งก็เดี๋ยวคอยดูอีกที แต่แต่จากการที่ลองกับกระดาษเมื่อเมื่อกี้คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา ลองพ่นเลยดีกว่า กลิ่นคล้ายๆกาวยูโฮมะกลิ่นมันจะไม่เหมือนทินเนอร์ไม่เหมือนแลกเกอร์อะไรพวกนี้กลิ่นนแบบนถ้าเป็นแลกเกอร์ตามร้านก่อสร้างอะไรพวกนี้มันจะเป็นไอมันจะเหมือนคล้ายๆทินเนอร์ างที่พ่นดูเมื่อกี้คือ ผมว่ามันมันก็ไม่ได้เงานะ มันออกจะด้านหมดคนมันแทบแทบแทบจะมองไม่เห็นเลยว่าพ่นเคลือบไว้ผสมราคา หลายร้อยครับก็โอเคครับเพราะว่ามันมันเวิร์กกว่าเอแฮกเกอร์ที่ขายทำได้สร้าง เครื่องมือช่วยหนึ่งคมหัวเหม็นคือกลิ่นถึงกลิ่นมันจะไม่แรงเท่าไอ้ตัวแลกเกอร์ทั่วไปนะแต่ว่าสูดเข้าไปมากๆ มันก็ไม่ไม่ไม่น่าจะดีต่อสุขภาพ มันจะพ่นยาวนิดนึงเพราะว่ามันเป็นงานมันเป็นรูปแบบของปฏิมากรรมผสมกระมานเพน คือมันจะมีตัววอลลุ่มที่มันเว้าๆเข้าไปเนี่ยคือถ้าคนในทัวร์ถ้าคนในทัวร์มันก็จะมันจะมีผลอย่างงานถ้าแบบ มันจะไม่ค่อยม่จะไม่รักษาตัวงานเพราะว่าถ้าเกิดไอ้ตัวไหนตรงไหนมันคนไม่ไม่ไม่โดนเวลาตัวความชื้นอะไรพวกนี้มันจะร่อนมันต้องพ่นหลายตุมตรงต้นมีบางตนลางเพื่อให้ตัวไอ้ตัวเครื่อง ก็คือสังเกตดีๆเวลาผมพ่นเนี่ยคือผมจะพ่นไปขึ้นลงขึ้นลง ไม่ก็ซ้ายขวาซ้ายขวาคือผมจะไม่พ่นจ่อไปอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าพ่นจ่อมันจะเป็นดังๆเป็นวงเป็นดังๆอะไรพวกนี้มันจะงานมันจะมีผลเสียมากกว่า แล้วก็อยาก ให้มันแห้งเสมอกันเพราะว่าถ้าพ่นจ่อไปมันจะแห้งเป็นดวงๆรอบๆ อนนี้เจอปัญหาหน่อยคือ็นเศษยางลบที่ผมลบไว้เนี่ยคือผมปัดไม่หมดตัวเคลือบเวลาพ่นไปมันก็เลย ไปเคลือบที่เศษยางลบพวกนี้ด้วยแต่ไม่เป็นไรไม่ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่ามันไม่เยอะ แล้วก็ก็เลยจะแนะนำว่าอีกอย่างก็คือเวลาพ่นพ่นทำความสะอาดพื้นพื้นผิวงานให้เรียบร้อยก่อนไม่งั้นมันจะเป็นอย่างนี้ครับ เงเศษฝุ่นเศษอะไรพวกนี้ด้วยพราะไอเนี่ยมันก็จะไปพ่นเคลือบเวลาพ่นเสร็จแล้วเนี่ย ก็ปัดไม่ออกนะก็สวยไป ก็ไม่เป็นไรก็ถือถือเป็นการเรียนรู้๋ยวผมรอแห้งสักชั้นหนึ่งก็แห้งพ่นได้แล้วแต่คือผมผมไม่แน่ใจครับผมไม่เคยใช้ เดี๋ยวเดี๋ยวรอแห้งชั้นหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาพ่นใหม่ ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาพ่นอีกชั้นหนึ่งนะชั้นสุดท้ายแล้วพอแล้วก็จากการเขย่าดูก็ยังเหลือเยอะกว่าควรแล้วจะใช้ได้อีกนานเลย นะครับทีนี้ก็มาสรุปผลเลยดีกว่า คือจากจากการที่ลองพ่นแล้วเนี่ยผลก็เป็นที่น่าพอใจ เพราะว่ามันไม่เงาแบบแลกเกอร์เพราะเวลาพ่นแลกเกอร์แล้วเนี่ย ตัวสีเดิมอ่ะ มันจะเพี้ยนคือน้ำหนักสีมันจะเข้มขึ้น ไม่ว่าจะพ่นสีอะไรก็ตามสีน้ำสีน้ำมันหรือสีอะไรก็ตามในในตัวแลกเกอร์ เนี่ยคือมันจะทำให้สีเดิมของงานนะมันเพี้ยน แล้วก็ ไอ้ส่วนที่ปิดทองเนี่ยพ่นไปแล้วเนี่ยสีก็ไม่เพี้ยนคือยังยังคงเป็นสีทองอยู่ไอ้ยังคงเป็น สีแบบสีทองคำเปลวอยู่คือจะไม่เพี้ยน ถ้าเป็นเลกเกอร์พ่นเนี่ย สีทองมันจะเปลี่ยนไปเลย สีทองมันจะเป็นระนาบเดียวกับเอสีทองจริงๆคือเป็นสีทาเลย แล้วก็มันไม่เงา ตอนไปซื้อร้านบอกร้านบอกว่าเงา จริงๆเราไม่เงาเลยนะเนี่ยครับ คือพ่นไปแล้วเนี่ยพ่นสองรอบสามรอบแล้วเนี่ยคือยังยังคงสีเดิมอยู่เลย คือไม่เปลี่ยนแปลงเลย แล้วทีนี้ก็ เดี๋ยวผมผมจะลองเอาน้ำรูปๆดูนิดหนึ่งแตะๆดูว่าอยากรู้ว่ามันเคลือบจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันมันเหมือนไม่เคลือบแต่จริงๆแล้วเคลือบแล้วเดี๋ยวผมลองน้ำแตะๆดูนิดหนึ่งลองจุดที่มันไม่ไม่หนักใครเดี๋ยวเกิดมันลอกขึ้นมาแล้ว สวยตัวใครตัวมันแต่แถวนี้แล้วกันลองแตๆดูปรากฏว่า ไม่ไม่เป็นอะไรนะเดี๋ยว ผมยังไม่ค่อยเชื่อเดี๋ยวจะลองถูๆดูนิดนึงเพราะอยากรู้ว่า สีมันจะสีมันจะลอกหรือเปล่า อยากรู้มันเคลือบจริงหรือเปล่าก็คือ มันมันเนียนมากจน ไม่ ไม่รู้สึกว่ามันเคลือบรอน้ำดูถูดูก็ไม่รอบก็ถือว่าโอเค เพราะว่ามันมันเคลือบได้ดีแล้วก็เนียนแล้วก็รักษารักษาสีเดิมไม่ได้ คือเหมือนเหมือนของเดิมทุกอย่างเลยคือมันมันดีตรงนี้แหละก็ก็สมราคาแล้วที่ซื้อมาหลายตังก็ถ้าถ้าใช้แลกเกอร์เคลือบงานมันคงแย่กว่านี้มันได้ของถูก แต่ไอ้เนี่ยของแพง ก็ยังไงก็คลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกันครับแล้วแล้วเดี๋ยวยังไงก็มีอะไรเตรียมจะมาลงอีก แล้วแล้วพบกันใหม่ครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกดแชร์เยอะๆนะครับ กดซับสไครต์มีมีของแจกด้วยครับแชร์กันเยอะๆครับ แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ